ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อะมิโนบูสเตอร์ ซุปไก่สกัดเข้มข้นสำหรับสุนัขและแมว สุนัขและแมว เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งต้องการความสะดวกสบายในการเลี้ยงและมีเวลาให้สัตว์เลี้ยงน้อยลงทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดภาวะเครียดได้มากขึ้นและอาจส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทางอ้อม การให้อาหารเสริมสัตว์เลี้ยง เพื่อบำรุงร่างกายจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรง และลดอาการเจ็บป่วยได้ครับทีมนักวิจัยผลิตภัณฑ์ บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทคจำกัดร่วมกับบริษัทเบรนดิกส์แอดวานซ์จำกัด คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อะมิโนบูส สเตอร์ซุปไก่สกัดเข้มข้นสำหรับสุนัขและแมว เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งในสุนัขจะมีความต้องการกรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมด 10 ชนิด และในแมวจะมีทั้งหมด 11 ชนิด ผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดเข้มข้นสำหรับสุนัขและแมว มีจุดเด่นคือ ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งอยู่ในรูปแบบสารอาหารที่พร้อมดูดซึมทันที ช่วยบำรุง ฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้ม กันสร้างสารควบคุมการทำงานของร่างกาย สนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน